พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เกษตร tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ และผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ และตอนนี้เกษตรกรไทยก็มีผู้ช่วยที่ทำให้สามารถผลิตพืชผักที่ปลอดภัยป้อนสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ บริษัท VDF Soft จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชันเกษตร Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ช่วยในการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร พิกัดพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลผลผลิตรวมทั้ง มีการเชื่อมโยง ข้อมูลการตลาดกับแหล่งผลิต ช่วยให้เกษตรกร วางแผนการผลิต และคาดการผลผลิตล่วงหน้า และยังติดตามสถานะการปลูกพืช และตรวจสอบย้อนกลับการผลิตตามมาตรฐาน GAP in C ได้ด้วย แอปพลิเคชันเกษตร tracking ยังช่วยให้เกษตรกร เข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำ เป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งปัญหาหรือเตือนภัยต่างๆ ได้ ปัจจุบันมีการนำร่องใช้งานแอปพลิเคชัน เกษตร tracking แล้ว โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000